ไล์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นมา จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กชีตแรกที่มีชื่อว่า Data for Graph นั้น เป็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยอดของการขายในปี 2018 และปี 2019 เปรียบเทียบกันในทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม ในช่วงของ 2 ปีดังกล่าวนะคะ ซึ่งเป็นข้อมูล ที่ได้นำมาใช้สำหรับสร้างกราฟ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของกราฟ ในคลิปนี้นั่นเองค่ะ ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆ ในไฟล์นี้ ไปทดลองสร้างกราฟ ตามความต้องการได้เลยนะคะ การสร้างกราฟใน Excel มีหลักการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 3 ขั้นตอนนะคะ โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะ เลือกช่วงของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสร้างกราฟค่ะ เมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างกราฟได้แล้วนะคะ ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ค่ะ เป็นขั้นตอนไปเลือกที่ Ribbon Tab Insert ค่ะ หลังจากนั้นก็ไปเลือกในส่วนของตัวชนิดหรือประเภทของกราฟที่เราต้องการค่ะ เห็นไหมคะว่า ขั้นตอนในการสร้างกราฟง่ายมากเลยค่ะ เรามาลองทดลองนะคะในเวิร์กชีตที่ชื่อว่า recommended นะคะ ซึ่งอาจารย์ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้กับผู้เรียนนะคะ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดของการขายสินค้าใน 8 สาขา ที่มีการขายสินค้าทั้งหมด 4 ประเภทก็คือสินค้า A สินค้า B สินค้า C แล้วก็สินค้า D นะคะ ถ้าเราจะลองสร้างกราฟโดยใช้ทูที่ชื่อว่า recommended chart นะคะ หรือแผนภูมิแนะนำ ซึ่งจะเป็นการแนะนำกราฟที่เหมาะสมกับช่วงของข้อมูลที่เลือกไว้ให้กับเราโดยอัตโนมัติ เรามาดูนะคะว่า Excel จะแนะนำกราฟอะไรให้กับเราบ้างค่ะ เมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลได้แล้ว คลิกที่ Ribbon Tab Insert แล้ว มาคลิกที่ Recommended Chart เห็นไหมคะว่า ลักษณะของชาร์ตที่ Excel เลือกให้กับเรามีรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบเลยค่ะ ในที่นี้จากข้อมูลตัวอย่าง Excel เลือกตัวอย่างของชาร์ตหรือชาร์ตแนะนำให้กับเราทั้งสิ้น 9 รูปแบบด้วยกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานละค่ะ ว่าจะเลือกใช้ชาร์จประเภทใดนะคะ ในที่นี้อาจารย์ขอเลือกประเภทแรกก็แล้วกันค่ะ เห็นไหมคะว่าเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถเข้าไปจัดการกับข้อมูล ตกแต่งชาร์ตได้ตามที่ต้องการง่ายไหมล่ะคะ ในเรื่องของการสร้างกราฟด้วย Excel โดยใช้ Recommended Chart ค่ะ เรามาดูข้อมูลตัวอย่างเพื่อใช้ในการสร้างกราฟในเวิร์กชีตถัดไปนะคะ ที่ชื่อว่า Bar and Line ซึ่งอาจารย์ได้จัดเตรียมข้อมูลนะคะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสร้างกราฟในรูปแบบของกราฟแท่งและกราฟเส้นค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในปี 2551 ถึงปี 2555 ค่ะ เมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลได้แล้วนะคะ จากนั้นคลิกที่รอนแท็บอิน Insert ใช่ไหมคะ ถ้าเราต้องการสร้างกราฟแท่งก็เลือกในส่วนของบาร์ชาร์ตนะคะ ก็จะมีลักษณะของบาร์ชาร์ตในรูปแบบต่างๆ ให้เราเลือก หรือถ้าเราต้องการที่จะสร้างเป็นกราฟเส้นหรือลายชาร์ตนะคะ เราก็เลือกได้เลยนะคะ ว่าเราจะเอาลายชาร์ตแบบไหนนะคะ จะมีทั้ง 2D 3D แล้วก็ที่เป็นกราฟเชิงพื้นที่ให้กับเราด้วยค่ะ เป็นยังไงคะ ง่ายใช่ไหมคะ อาจารย์อยากให้เรารู้จักกับกราฟใหม่ใน Excel 2016 ซึ่งได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้กับผู้เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ คลิกไปในแท็บ Worksheet ถัดไปนะคะ ก็คือ Worksheet Team Map ค่ะ ซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดการขายสินค้า 3 ประเภทก็คือ Air Condition Electric Fan แล้วก็ Refrigerator ในควอเตอร์นะคะ ซึ่งมีทั้งหมด2ควอเตอร์ก็คือควอเตอร์ที่1และควอเตอร์ที่2 แล้วก็ในแต่ละควอเตอร์ก็จะมีระบุว่าเป็นเดือนอะไรบ้างนะคะ ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เองค่ะ ถ้าเราไปสร้างกราฟในรูปแบบของ TMAP ซึ่งเป็นกราฟที่สามารถใช้เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลในรูปแบบ ที่เป็นมุมมองแบบลำดับชั้น ลักษณะกราฟจะแสดงเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยข้อมูลที่อยู่ในแคตตากรีเดียวกันจะเป็นสีเดียวกันและขนาดของพื้นที่สี่เหลี่ยม จะแตกต่างกันไปตามขนาดของข้อมูลค่ะ จากข้อมูลชุดนี้ถ้าเราไปสร้างกราฟในรูปแบบ TMAP นะคะ ลองดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะว่า จากข้อมูลตรงนี้ทำให้เราเห็นได้เลยว่า ลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้หรือลักษณะของกราฟที่ปรากฏนะคะ เราจะเห็นได้ว่า สินค้าที่เป็นประเภท Electric Fan ใช่ไหมคะจะมียอดขายสูงที่สุดนะคะ ในแต่ละ คอร์เตอร์ไงล่ะคะ เป็นยังไงคะ ในส่วนของกราฟใหม่ที่มีใน Excel 2016 ค่ะ นอกจากนี้แล้วยังมี SunBrush ใช่ไหมคะ s u n b r u s เป็นกราฟที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล เช่นเดียวกับ TMap แต่จะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้หลายลำดับชั้น โดยลำดับชั้นแต่ละลำดับ จะแสดงเป็นรูปวงแหวน เพื่อให้เราเห็น การเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ จากข้อมูลในชุดเดียวกันค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะสร้างในรูปแบบกราฟที่เป็นซันบัตค่ะ เลือกที่ชุดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ Insert นะคะ แล้วก็เลือกมาที่ไอคอนที่ใช้สำหรับสร้าง T-Map และสันบัตค่ะ ดูนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะ เช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ของสีส้มก็จะเยอะที่สุดเพราะเป็นส่วนของปริมาณและยอดการขายของ Electric Fan ใช่ไหมคะที่มีในแต่ละควอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นควอเตอร์ที่ 1 และควอเตอร์ที่ 2 ซึ่งจะมียอดขายสูงสุด เห็นไหมคะว่าเราสามารถเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล ได้เช่นเดียวกับ TMAP แล้วก็เห็นผลได้อีกรูปแบบหนึ่งเหมาะสำหรับการไปนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆไงล่ะคะ สำหรับข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีตถัดไปนะคะ ที่ชื่อว่า Box and Whisker นะคะ อาจารย์ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างกราฟในลักษณะการจัดกลุ่มของข้อมูลที่เป็น Box and Whisker นะคะ ลองไปทดลองสร้างกราฟในรูปแบบนี้ดูนะคะ ว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะ อาจารย์ขอข้ามมาที่เวิร์กชีตสุดท้ายนะคะ ในเรื่องของกราฟแผนที่ค่ะ ในส่วนนี้เองนะคะ อยากให้ผู้เรียนเห็นลักษณะของกราฟ ที่เกิดขึ้นใหม่ใน Excel 2016 นะคะ ว่าเราสามารถสร้างกราฟตามพื้นที่ได้เลยนะคะ เมื่อเราเลือกช่วงของข้อมูลได้แล้วนะคะ มาที่แท็บ Ribbon Insert ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกที่รูปโลกนะคะ ซึ่งเราจะสามารถสร้างกราฟพื้นที่ได้นะคะ เห็นไหมคะว่ารูปแบบการแสดงข้อมูลในลักษณะของกราฟเชิงพื้นที่ หรือกราฟแผนที่ที่เป็นแมปครั้งนี้นะคะ จะเป็นการแสดงปริมาณของข้อมูลในลักษณะของความเข้มนะคะ ของสีแล้วก็ความอ่อนของสีนะคะ ถ้าเราดูจากข้อมูลในตารางจะเห็นได้ว่าเราดูอาจจะดูค่อนข้างยากนะคะ แต่ถ้าเราดูในชาร์ตแล้วจะเห็นได้ว่าเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกได้เลยนะคะ ก็จะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ที่มีปริมาณมากที่สุดก็คือ อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็พื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีไงล่ะคะ เป็นยังไงคะในเรื่องของกราฟแผนที่หรือกราฟพื้นที่ตรงนี้นะคะ ซึ่งมีการแบ่งเขตตามพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประเทศหรือสถานที่ต่างๆทำให้เราสามารถดูเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฝึกปฏิบัติการและเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกราฟ และปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆ กันแล้วใช่ไหมคะ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้กันแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนะคะ จะเป็นเรื่องของการเขียนสูตรคำนวณ และการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานค่ะ ซึ่งในบทนี้ผู้เรียนจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตสาหนาเอื้ออภิสิทธิ์วงศ์นะคะ อย่าลืมไปติดตามและรับชมกันนะคะ